โรคซึมเศร้าเป็นสงครามที่เหนื่อยล้า และเจ็บปวดอยู่แล้ว งานบ้านประจำวันถูกละเลย การไปโรงเรียนหรือทำงานเริ่มจะยาก คุณลุกจากเตียงลำบากทุกเช้า หลังนาฬิกาเลิกเตือน ทั้งโลกยังคงหมุนไป เว้นก็แต่คุณ เหมือนใครกดปุ่มพัก แล้วชีวิตคุณก็หยุด คุณรู้ต้องขอพ่อแม่ช่วยแล้วล่ะแต่ทำยังไงล่ะเราเข้าใจว่ามันน่ากลัวแค่ไหนที่ต้องบอกท่าน เมื่อคุณต้องการท่านที่สุด นี่คือ5วิธีคุยกับพ่อแม่เรื่องโรคซึมเศร้า 1. รู้ก่อนว่าไม่เป็นไรที่คุณจะขอให้พ่อแม่ช่วย ยังมีการตีตรากับความเจ็บป่วยทางจิตอย่างโรคซึมเศร้า ซึ่งทำให้คนรู้สึกละอายหรือเสียหน้าที่จะพูดถึง แต่รู้เถอะคุณไม่ใช่คนเดียว ที่จริงข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO 350 ล้านคนทั่วโลกทรมานกับโรคซึมเศร้า ถึงจะรู้สึกเหมือนโรคซึมเศร้า เป็นโรคที่กลืนกินเราได้ ดูดหลายสิ่งไปจากเรา เข้าใจไว้ว่ามันไม่ได้นิยามว่าคุณเป็นใคร มันก็เป็นอะไรที่คุณโชคไม่ดีที่ต้องไปคล้องแหวะด้วย นี่คือเหตุสำคัญว่าทำไมพ่อแม่คุณต้องรับทราบ คุณจำเป็นต้องให้ท่านช่วยมากกว่าแต่ก่อน โรคซึมเศร้า บิดเบือนการรับรู้ตัวตนของคุณ ซึ่งกระทบกับความรู้สึกมีค่า และสร้างความกลัวที่จะเป็นคนอ่อนไหวซึ่งเป็นเหตุให้คุณรู้สึกยากที่จะบอกพ่อแม่ให้ทราบ แต่ความกลัวก็ควบคุมเราได้ เท่าที่เราอนุญาตเท่านั้น 2. ทำตัวเองให้สงบก่อนเริ่มคุยกับพ่อแม่ คุณอาจรู้สึกกลัว ประมาหรือสั่นสะท้าน ก่อนบอกพ่อแม่เรื่องโรคซึมเศร้า มันไม่ใช่กระบวนการง่ายๆ ฉะนั้นให้เครดิตความกล้าตัวเองบ้างนี่เป็นก้าวที่กล้าที่คุณจะเดิน คุณควรภูมิใจที่คุณรู้ตัวว่าอยากให้ท่านช่วย ถ้าคุณกลัวว่าคุณจะพัง หรือจะร้องไห้ก่อนจะพูดอะไรได้ ออกไปสูดอากาศหน่อย เดินเล่นให้ใจโล่ง หรือฟังเพลงประโลมใจ ที่บรรเทาความกังวลลงได้บ้าง คุณอาจชวนพ่อแม่มาเดินกับคุณก็ได้ หรือออกไปขับรถเล่น ให้คลายความตึงตัวลงหน่อย 3. บอกท่านว่าโรคซึมเศร้า ไม่ใช่ความรับผิดของท่าน หรือสะท้อน ว่าท่านพลาด บกพร่อง หรือล้มเหลว เหตุผลหนึ่งที่เด็กหรือวัยรุ่นรู้สึกลังเลที่จะบอกพ่อแม่เรื่องโรคซึมเศร้า เพราะเขากลัวว่าพ่อแม่จะเข้าใจไปอีกทาง และเริ่มโทษตัวเองที่ไม่เป็นพ่อแม่ที่ดีกว่านี้ สิ่งที่คุณไม่อยากทำคือทำลายความรู้สึกท่าน หรือทำให้ท่านห่วงคุณเข้าไปใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อครอบครัวคุณมีเรื่องเครียดอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน ความเจ็บป่วยการหย่าหรือปัญหาเรื่องงานที่กระทบกับที่บ้านและเข้าใจเถอะ ว่าผลจากโรคซึมเศร้าที่ทำให้คุณล้าและลดทอนความสามารถในการทำงานประจำวันของคุณ ถ้าคุณยังคงทำเหมือนมันไม่เป็นอะไรหรือรอให้หายเอง อาการอาจยิ่งแย่เมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งจะทำให้พ่อแม่ห่วงเมื่อสัญญาณปกปิดได้ยากแล้ว 4. หากคุณไม่อยากบอกพ่อแม่เพียงลำพัง คุยกับผู้ให้คำปรึกษาคุณก็ได้ หรือผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ให้เขาช่วยดูแลบทสนทนา ถ้าคุณกังวลและอยากมีคนข้างๆช่วยให้บทสนทนาดำเนินได้ คุณนัดกับผู้ให้คำปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ได้ และชวนพ่อแม่มาคุยกันสักครั้งเพราะเขาได้รับการฝึกฝนมาเพื่อสถานการณ์เช่นนี้ เขาสามารถให้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์แก่คุณและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คุณและพ่อแม่ได้ ยิ่งคุณได้รับการสนับสนุนมากก็ยิ่งดีเพราะคุณไม่ต้องสู้กับโรคซึมเศร้าเพียงลำพัง การคุยกับผู้เชี่ยวชาญช่วยพ่อแม่คุณให้มีช่องทางขอความช่วยเหลือ หากเขาอยากคุยเรื่องที่เขาห่วง และหาคำตอบให้กับคำถามที่จะตามมา 5. ให้พ่อแม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรจากท่านและช่วยการระดมความคิดที่จะช่วยคุณให้ฟื้นตัวจากโรค การสื่อสารคือหัวใจ พ่อแม่คุณอ่านใจไม่ได้ฉะนั้นให้ท่านรู้ว่าจะเจออะไรและคุณต้องการอะไร เข้าใจไว้ว่าการฟื้นตัวไม่ใช่ทางตรงๆและบอกพ่อแม่ไว้ ม้พ่อแม่ไม่อาจเข้าใจได้ตลอดว่าคุณเป็นอะไรมา ท่านคงพยายามได้ ถ้าช่วยกันคุณจะหาทางที่จะดีขึ้นได้ ให้ท่านทราบว่าคุณท่วมท้นแล้ว และคุณอาจไม่ทราบว่าจะเริ่มยังไง คุณและพ่อแม่สร้างตารางด้วยกันได้ ที่จะช่วยคุณให้จดจ่อทีละงาน ที่ไม่ใช้พลังงานคุณมากเกินไป เริ่มจากสิ่งเล็กทำให้คุณกล้า เมื่อคุณรู้สึกสามารถรับมือได้มากขึ้นกับกิจวัตรที่คุณเคยทำได้ คุณก็เพิ่มกิจกรรมในตารางได้ โรคซึมเศร้าทำคุณช้าลงได้ แต่ใจที่อยากไปต่อ จะดึงคุณออกจากกลุ่มดำได้ในที่สุด คุณลำบากใจที่จะคุยเรื่องซึมเศร้ากับพ่อแม่หรือเปล่า เราเข้าใจว่ามันไม่ง่าย และอยากฟังความคิดเห็นคุณในคอมเมนต์ อย่างที่เคย ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ เข้าชมเว็บไซต์ของเราและสื่อโซเชียลอื่นได้ และหากคุณสนใจเนื้อหาอื่นเพิ่มเติม อย่าลืมลงทะเบียน ขอบคุณที่ติดตามค่ะ